empty เสียง หลายคนนึกถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสียงใกล้ตัว แต่จะมีสักกี่คนที่นึกถึงพลังของมัน ในทางมัลติมีเดียและความคิดสร้างสารรค์ เสียงมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดพลังลับของผลงานจากผู้สร้างที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์โดยแท้จริง เพราะเสียงมีความลับทางสมองอยู่ในนั้น เสียงมีอารมณ์ซ่อนเร้นอยู่ และเสียงมีประสบการณ์และจินตนาการ ที่เร่งเร้าให้เขา หรือเธอ ที่ได้ฟังและได้ยิน ต้องเหมือนกับต้องมนสะกด เพียงเพราะได้ยินเสียงที่อาจไม่เคยได้ยิน ทั้งหมดนี้เองคือธรรมชาติของเสียง เสียงจะมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นที่ที่ปล่อยพลังงานแห่งจินตนาการออกมาทั้งนั้น เพราะหากไม่มีเสียง ไม่ได้ยินเสียงเลย โลก ของไร้ซึ่งความงดงามทางจินตนาการ ความจริงแล้วคลื่นตามยาวที่เราเรียกว่าเสียงนี้ ต้นกำเนิดแท้จริงจะคือการสั่นสะเทือนของวัตถุ และถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลาง การเดินทางของเสียงก็คงเปรียบเหมือนกับอะไรก็ตาม ที่ต้องมียานพาหนะจึงไปถึงยานพาหนะที่ว่าก็คือตัวกลางนั่นเอง นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเสียงจึงเดินทางผ่านสุญญากาศไม่ได้ นักสร้างสรรค์เสียงบางคน จึงโหยหาห้องเสียงเพื่อนตาย ความเหมาะสมของระดับเสียง หลายคนรู้หรือไม่ว่า คลื่นเสียงนั้นประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนอัดและส่วนขยาย นักสร้างสรรค์ที่หลงไหลในเสียงทุกคน จะต้องรู้ว่า การจะทำให้เสียงที่สร้างขึ้นหรือบันทึกมานั้นมีความงามพอเหมาะพอสม ต้องควบคุมระดับเสียงให้ดีงาม คนถึงจะฟังเสียงได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่ทนฟังให้จบ มนุษย์สามารถได้ยินเสียง ในช่วงความถี่ 20-20,000เฮิรตซ์นอกเหนือจากความถี่ในช่วงนี้ หูมนุษย์จะไม่ได้ยิน นอกจากนี้ ผู้เรียนยังต้องคำนึงถึงแอมพลิจูด ซึ่งหมายถึงระดับเสียงหรือความดัง คือสิ่งที่เราเรียกว่าคลื่น คลื่น ของคลื่นเสียง คือระยะทางระหว่างจุดสูงสุดและเส้นฐาน และเดซิเบล คือสัญญาณเสียงที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล นั่นเอง เช่น Recording Studio 20เดซิเบลบันทึก 20เดซิเบลที่สตูดิโอ Very Soft Whisper 30เดซิเบลเสียงกระสิบนุ่ม Voice in Conversation 70เดซิเบลเสียงในการสนทนา Shouting Voice All ออซับเวเ a รน90เดซิเบลเสียงตะคอกหรือ 90เดซิเบลรถไฟใต้ดิน 75 Piece Orchestra at fortissimo very loud 130เดซิเบลคือวงดนตรี 75 ชิ้นดังมาก 130เดซิเบลทั้งหมดนี้เป็นเรื่องควรรู้ในการใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์เสียง ความเหมาะสมของเสียง ครูอุ๋มขอพูดถึงสองส่วนคือ 1. ขนาดและ 2. วัตถุประสงค์ ขนาด เสียงจะเหมาะหรือไม่เหมาะนั้นขึ้นอยู่กับปลายทางที่เราจะไปนำเสนอ เช่นเว็บไซต์ ขนาดไฟล์จะเล็กได้ แต่หากเป็นงานโทรทัศน์ หรือวิทยุ งานมัลติมีเดียทั้งหลาย ขนาดไฟล์จะเล็กเหมือนเว็บไซต์ไม่ได้ ขนาดที่เหมาะสมที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ ขนาด 128 kbps หรือกิโลบิตต่อวินาทีขึ้นไป ทั้งนี้ผู้เรียนต้องเช็คฟังด้วยว่า ลักษณะเสียงถูกบีบหรือไม่ วัตถุประสงค์ ในทางปฏิบัติ หากเราไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ งานเราจะออกมาไม่ละเอียด งานเสียงเป็นงานสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ความละเอียดและใส่ใจ คนที่จะทำได้ดีต้องมีใจรัก และต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของงานเป็นสำคัญ เช่น หากงานนั้นเป็นงานที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กเล็ก เสียงที่ใช้ก็ควรเป็นแบบไม่รุนแรง แต่เลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กเล็กวัตถุประสงค์กับอารมณ์ของงานจะเชื่อมโยงกันเสมอ และอารมณ์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 แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ